วัสดีครับ พบกันเช่นเคยนะครับกับรายวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษานะครับ และเช่นเคยครับวันนี้เป็นหน่วยที่ 10 แล้วนะครับ ถือว่าเป็นหน่วยสุดท้ายของรายวิชานี้แล้วนะครับหน่วยที่ 10นะครับเป็นหน่วยที่ว่าด้วยเรื่องของเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ ในหน่วยนี้นะครับจะมีหน่วยย่อยด้วยกันนะครับ หัวข้อเรื่องย่อยอยู่ 2 หัวข้อด้วยกันนะครับก็คือเรื่องของเทคโนโลยีสารสนเทศนะครับและอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ครับ และในวันนี้ครับเป็นหน่วยที่1นนะครับเรื่องของเทคโนโลยีสารสนเทศนะครับโดยในเรื่องของเทคโนโลยีสารสนเทศนั้นนะครับจะมีหน่วยย่อยด้วยกันนะครับจะมีหัวข้อย่อยด้วยกัน 3 หัวข้อนะครับหัวข้อแรกเป็นเรื่องเกี่ยวกับแนวโน้มของเทคโนโลยีสารสนเทศนะครับหัวข้อที่2นะครับเป็นเรื่องของแนวคิดในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา และหัวข้อที่3ครับเป็นเรื่องของบทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศต่อการศึกษาครับเอาละครับเรามาติดตามรายละเอียดกันได้เลยครับ มาพูดกันเรื่องแรกนะครับเรื่องของเทคโนโลยีสารสนเทศนะครับ ในเรื่องของเทคโนโลยีสารสนเทศเนี่ยนะครับ เราจะรู้ว่าการศึกษาของบ้านเรารวมถึงการศึกษาของทั่วโลกนะครับมีการเปลี่ยนแปลงไปนะครับอย่างมากมายเลยทีเดียว ทั้งนี้ก็เนื่องมาจากอิทธิพลของสภาพแวดล้อมทางเทคโนโลยีสารสนเทศนะครับ ซึ่งมีการใช้สื่อที่ทันสมัย โดยเฉพาะยิ่งเทคโนโลยีทางด้านของโทรคมนาคม และก็การสื่อสารนะครับเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนตัวเนี่ยสามารถที่จะเชื่อมโยงข้อมูลแล้วก็ สำหรับให้ติดต่อกันนะครับของผู้คนหลาย 10 ล้านคนทั่วโลกเข้าด้วยกันได้เลยทีเดียวนะครับทำให้เกิดการไหลเวียนของข้อมูลนะครับรวมถึงข้อมูลข่าวสารต่างๆในระยะเวลาอันสั้นนะครับการศึกษานะครับการศึกษาหาข้อมูลหรือว่าการเรียนรู้สิ่งต่างๆเนี่ยนะครับก็เพียงแค่ปลายนิ้วสัมผัสก็สามารถได้ข้อมูลมาแล้วนะครับรวมถึงว่าได้มีการอาศัยการใช้เครือข่ายอินเทอร์เน็ตนะครับเกิด เป็นชุมชนบนเครือข่ายขึ้นนะครับ ผู้คนก็สามารถที่จะติดต่อสัมพันธ์นะครับ หรือว่ามีการติดต่อเชื่อมโยงกันผ่านจอคอมพิวเตอร์มากยิ่งขึ้น ดังนั้นแล้วข้อมูลข่าวสารหรือว่าสารสนเทศนั้นนะครับ จึงกลายเป็นกุญแจสำคัญนะครับ ไปสู่เรื่องของอำนาจและก็ความมั่นคงของประเทศนะครับ แล้วก็ยังเป็นกุญแจสำคัญที่จะไปสู่การค้นหาข้อมูลข่าวสารความรู้นะครับในเรื่องของการศึกษาด้วยเช่นกันนะครับ การเรียนรู้ในยุคเทคโนโลยีสารสนเทศนั้นนะครับไม่ได้จำกัดอยู่เฉพาะแค่ห้องเรียนแล้วก็คุณครูเท่านั้นนะครับแต่การเรียนรู้นะครับการเรียนการสอนแบบดั้งเดิมเนี่ยนะครับมันก็จะค่อยๆลดลงไปนะครับความสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนแล้วก็ผู้สอนก็มีการเปลี่ยนแปลงไปนะครับเกิดเป็นกระบวนการเรียนรู้แบบใหม่นะครับดังนั้นแล้วนะครับจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ถือว่าเป็นเรื่องเร่งด่วนเลยทีเดียวที่ทุกฝ่ายนั้นจะต้องช่วยกันนะครับพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ที่ จากองค์ความรู้เดิมที่มีอยู่นะครับเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์มากที่สุดจากเทคโนโลยีสารสนเทศครับ มาถึงเรื่องของแนวโน้มของเทคโนโลยีสารสนเทศนะครับในอดีตที่ผ่านมาครับตั้งแต่ต้นศตวรรษที่ 21นะครับเป็นช่วงที่มีการพัฒนาการสื่อสารทางไกลนะครับที่เรียกว่าโทรคมนาคมนะครับพร้อมกันนั้นเองนะครับก็มีการนำเอาเทคโนโลยีการสื่อสารทางด้านของการกระจายเสียงนะครับเช่น มีเรื่องของวิทยุและโทรทัศน์เกิดขึ้นนะครับ แล้วก็ในช่วงนี้นะครับก็จะเป็นช่วงที่มนุษย์เนี่ยได้มีการนำเอาเครื่องมือสื่อสารหลายรูปแบบหรือว่าหลายลักษณะนะครับ เช่นเรื่องของการใช้เทคโนโลยีการพิมพ์นะครับซึ่งเกิดขึ้นในช่วงกลางศตวรรษที่ 15นะครับทุกวันนี้ก็ก็ยังมีการใช้อยู่มากนะครับ เราก็จะประมาณได้ว่านะครับในปัจจุบันเนี่ยนะครับประเทศไทยเราเนี่ยยังอยู่ในช่วงของช่วงที่ 4 นะครับ ของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศนะครับขณะที่พัฒนาการทางด้านของการสื่อสารนะครับได้ก้าวหน้าไปสู่ช่วงที่5 แล้วนะครับก็คือช่วงที่ได้มีการนำเอาเทคโนโลยีโทรคมนาคม กับคอมพิวเตอร์มาผสมผสานผนวกกันนะครับร่วมกันกับการใช้โทรศัพท์นะครับเรียกว่าเป็นการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศครับสำหรับในยุคอดีตที่ผ่านมานะครับโทรศัพท์นั้นก็สามารถที่จะใช้เป็น เครือข่ายในการสื่อสารนะครับที่สามารถที่จะมีได้ทั้งภาพแล้วก็เสียงนะครับ สามารถที่จะใช้เป็นเครื่องมือในการสื่อสาร ที่ไม่ใช่เฉพาะระหว่างบุคคลต่อบุคคลเท่านั้นนะครับ แต่ยังสามารถที่จะใช้สื่อสารระหว่างบุคคลกับมวลชนได้อีกด้วยนะครับ ดังนั้นแล้วครับจึงมีการนำเอาเทคโนโลยีที่มีอยู่ในสังคมนะครับ หรือว่ากำลังที่จะมีในสังคมในอนาคตเนี่ยนะครับ มาใช้ให้เป็นประโยชน์ทางการศึกษาอย่างเหมาะสมนะครับ เอามาพัฒนานะครับทางการศึกษาในช่วงนั้นๆนะครับ และถ้าได้มีการศึกษาถึงแนวโน้มทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศนะครับ อย่างน้อยๆ เนี่ยเราก็จะเห็นแนวโน้มใน 3 ลักษณะด้วยกันนะครับ แนวโน้มของเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษานะครับแนวโน้มที่1นะครับก็คือเทคโนโลยีสารสนเทศเนี่ยจะเป็นสื่อสารมวลชนมากขึ้นนะครับทั้งๆทที่สื่อหรือว่าการสื่อสารบางอย่างเนี่ยเริ่มต้นในฐานะของเป็นสื่อระหว่างบุคคลนะครับบุคคลต่อบุคคลก็ตามนะครับ ตัวอย่างเช่นในอนาคตเนี่ยนะครับเรื่องของโทรศัพท์เมื่อก่อนก็ใช้เพื่อสื่อสารระหว่างบุคคลนะครับที่ต้องการที่จะโทรหากันเฉยๆนะครับแต่มาบัดนี้ครับโทรศัพท์นั้นสามารถที่จะใช้เพื่อการสื่อสารไปถึงคนเป็นจำนวนมาก ๆได้ ในเวลาเดียวกันโดยใช้เทคโนโลยีอื่นๆ เข้ามาประกอบด้วยเช่นกันครับสำหรับแนวโน้มที่2นะครับเกี่ยวกับเรื่องของเทคโนโลยีสารสนเทศ เขาบอกว่าขณะนี้นะครับสภาพของการใช้สื่อที่ใช้เสียงในการสื่อสารขณะนี้เนี่ย นะครับเริ่มมีการพัฒนานะครับเป็นการสื่อสารด้วยภาพมากขึ้น แล้วก็เป็นการผสมผสานระหว่างภาพกับเสียง แม้ว่าปัจจุบันนะครับมีวิทยุโทรทัศน์นะครับเป็นทั้งภาพและเสียง ส่วนโทรศัพท์เนี่ยก็จะเมื่อก่อนนี้จะเป็นเฉพาะเรื่องเสียงอย่างเดียวนะครับตอนนี้โทรศัพท์นั้นก็จะกลายมาเป็นทั้งภาพแล้วก็เสียงนะครับซึ่งสื่อทั้งหลายนะครับรวมทั้งคอมพิวเตอร์นะครับก็เริ่มมาใช้งานในลักษณะที่จะนำเสนอนะครับข้อมูลที่เป็นทั้งภาพและเสียงมากขึ้น จากแนวโน้มในข้อนี้นะครับจะเห็นได้ว่าสื่อใดก็ตามนะครับที่มีทั้งภาพและเสียง สื่อนั้นก็จะเป็นสื่อที่มีประสิทธิภาพในการสื่อสารสูงครับแนวโน้มของเทคโนโลยีสารสนเทศ แนวโน้มที่3นะครับก็เป็นเรื่องของที่บอกว่าสื่อประเภทต่างๆ นั้น มันเริ่มที่จะมีราคาถูกลงนะครับโดยที่มีคุณภาพแล้วก็ประสิทธิภาพสูงนะครับแต่เดิมนั้นเนี่ยนะครับคอมพิวเตอร์วิทยุโทรทัศน์หรือว่าแม้แต่โทรศัพท์เนี่ยจะมีราคาแพงมากนะครับ แต่ปัจจุบันนั้นยิ่งมีการพัฒนามากไปเท่าไหร่ ราคาของสื่อต่างๆ เหล่านั้น ก็จะยิ่งถูกลง ทำให้มีการนำเอามาใช้มากขึ้นครับ นี่คือแนวโน้มของเทคโนโลยีสารสนเทศที่กำลังจะเกิดขึ้นในการเรียนรู้ในปัจจุบันครับ มาสู่หัวข้อย่อยที่2นะครับว่ากันด้วยเรื่องของแนวคิดในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อพัฒนาการศึกษา ถ้าเราจะมองย้อนกลับไปนะครับ มาดูการพัฒนาการของการศึกษาของประเทศไทย จะเห็นได้ว่า ะครับมีการอาศัยความก้าวหน้าทางด้านของการสื่อสารนะครับ เป็นส่วนประกอบที่สำคัญอย่างมากเลยทีเดียว ในการที่จะนำมาพัฒนาในเรื่องของการศึกษา ทั้งการศึกษาในระบบการศึกษานอกระบบนะครับใช้เรื่องของการสื่อสารมาโดยตลอด โดยเฉพาะยิ่งนะครับ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาทางไกลนะครับตัวอย่างที่เห็นได้ชัดนะครับ ได้แก่มหาวิทยาลัย สุขโขทัยธรรมาธิราชนะครับได้มีการใช้ระบบนี้นะครับในการจัดการศึกษา ซึ่งพบว่าการจัดการศึกษา เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการทางด้านการสื่อสารทั้งสิ้นครับนั่นคือในสมัยแรกนะครับที่กิจการไปรษณีย์เป็นที่นิยมใช้กันอย่างกว้างขวางนะครับ การสอนทางไกลนะครับหรือว่า distance learning นะครับก็จะมีการเกี่ยวข้องกับบริการทางไปรษณีย์นะครับก็คือมีการส่งเอาสิ่งพิมพ์ต่างๆ ในรูปแบบของตำรานะครับ หรือว่าเอกสารส่งทางไปรษณีย์เพื่อไปให้ผู้เรียนนั้นได้เรียนรู้ที่บ้านครับ และต่อมาครับเมื่อมีวิทยุเข้ามามีบทบาทในเรื่องของการสื่อสารนะครับ มหาวิทยาลัยเองนะครับก็เกิดแนวคิดในการจัดตั้งมหาวิทยาลัยทางวิทยุเกิดขึ้นนะครับ แล้วก็ใช้สื่อวิทยุนะครับเป็นสื่อเสียงในการสอน แล้วก็อาจมีสื่อสิ่งเพลงประกอบนะครับในการใช้สื่อเสียงนั้นด้วย และต่อมาครับเมื่อโทรทัศน์เข้ามามีบทบาทในสังคมมากขึ้นนะครับ โทรทัศน์ก็เข้ามามีบทบาทในเรื่องของสื่อสารมวลชนเช่นกันนะครับ จึงเกิดมีมหาวิทยาลัยที่สอนโดยใช้โทรทัศน์ ร่วมกับเอกสารสิ่งพิมพ์นะครับจนมาถึงยุคปัจจุบันนะครับมีการพัฒนาการทางด้านของการสื่อสารในหลายๆ ชนิดหลาย ๆ รูปแบบนะครับโดยมีแนวคิดว่าจะต้องไม่ขึ้นอยู่กับสื่อชนิดใดชนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าจะทำให้ประโยชน์ที่ได้นั้นไม่เต็มที่ต้องมีการใช้สื่อหลาย ๆ รูปแบบนะครับที่เรียกว่าการใช้สื่อสารแบบผสมหรือมัลติมีเดียครับ มาดูกันที่เรื่องของบทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีต่อการศึกษาบ้างนะครับ เทคโนโลยีสารสนเทศนั้นได้เข้ามามีบทบาทต่อการศึกษาอย่างมากเลยทีเดียวนะครับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเทคโนโลยีทางด้านคอมพิวเตอร์นะครับ แล้วก็เรื่องของการสื่อสารโทรคมนาคมจะเห็นว่ามีบทบาทที่สำคัญต่อการพัฒนาการศึกษาในรูปแบบต่างๆ ดังนี้ครับ 1. เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามามีส่วนช่วยในเรื่องของการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นอย่างมากนะครับ จะเห็นได้ว่าปัจจุบันนั้นมีเครื่องมือที่ช่วยในการสนับสนุนการเรียนรู้หลายอย่างด้วยกันนะครับ มีระบบคอมพิวเตอร์ช่วยสอนนะครับ มีระบบสนับสนุนการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร อย่างเช่น เรื่องของการค้นหาข้อมูลข่าวสารเพื่อการเรียนรู้ในระบบของ World Wide Web หรือว่า Search Engine เป็นต้นครับ 2. เทคโนโลยีสารสนเทศนั้นเข้ามาช่วยในการสนับสนุนการจ่ายการศึกษา โดยเฉพาะในเรื่องของการจ่ายการศึกษาสมัยใหม่นะครับจำเป็นที่จะต้องอาศัยข้อมูลข่าวสาร เพื่อการวางแผน การดำเนินการ การติดตามและการประเมินผล ซึ่งจำเป็นจะต้องอาศัยคอมพิวเตอร์ แล้วก็ระบบสื่อสารโทรคมนาคม เข้ามามีบทบาทอย่างสำคัญเลยทีเดียว และ3ครับเทคโนโลยีสารสนเทศนะครับบทบาทที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการสื่อสารระหว่างบุคคลนะครับในเกือบเกือบทุกวงการ รวมทั้งด้านการศึกษาด้วยนะครับการศึกษาเองก็จำเป็นจะต้องอาศัยสื่อสัมพันธ์ระหว่างบุคคลนะครับเช่น การสื่อสารระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน การสื่อสารระหว่างผู้เรียนกับผู้เรียนอย่างนี้เป็นต้นนะครับ โดยใช้องค์ประกอบที่สำคัญนะครับของการสื่อสารของเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยสนับสนุนให้เกิดประสิทธิภาพในการดำเนินงาน เช่น เรื่องของการใช้โทรศัพท์ ใช้โทรสาร ใช้ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ รวมไปถึงการใช้ห้องสนทนาต่างๆ เป็นต้นครับ thank you